จัดไปดีของฝีอย่างนี้ที่ผมชอบเลยของฝีอย่างนี้ที่ผมชอบเลย ขอจำแจมเบิ้ลขอจำแจมเออเคด้วยมา ขอหลายๆอ่ะ เจ๊ว่าไง เจ๊โอ้โห เจ๊ช่องสามไม่เข้าว่ะขอดี ๆ นะไดโนเสาร์อย่าทำให้พี่บิดหวังมาไม่ได้เล่นมานานก็จัดให้กันสักหน่อยนะ ไอเป็ดไอเป็ดเต็มเลยไม่รู้คือเป็ดหรือเปล่าตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้จักเหมือนกันแต่มันเหมือนเป็ดอะแต่มันไม่แตกเบาจัดเบาจัดกูเริ่มได้กินตู่ๆนั่นแหละเริ่มเลยนะโอ้โหแต่แต่มันได้สปินรัวๆเลยนะมันได้สปินเพิ่มเรื่อย ๆเลยนะมันนะยิ่งได้สปินเพิ่มเกมนี้ก็จะยิ่งได้ตัวคูณนะครับผมในฟรีอ่ะเพราะว่ามันนับตัวคูณจากสปินนี่แหละ ตอนนี้ก็คูณแปดไปแล้ว คูณแปดไปแล้วแต่แต่ให้กูแค่สามบาทเจ็ดเี่เออเอาหน่อยเออสิบสามบาทไปตอนนี้ได้อยู่คูณสิบไปแล้วคูณสิบไปแล้ว สวยงามแล้วไปยังไงต่อเคด้วยช่องแรกว่ายังไงเคด้วยช่องแรกมันเข้าแต่ด้วยไงจะประเด็นน่ะเออ จัดไปที่มาอยู่อะมาอยู่อะมาอยู่เว้ยเล็กๆน้อยๆก็เอานะครับนะ ตัวคูณก็คือคูณสิบไปแล้วนะจังหวะนี้ เริ่มต้นด้วยคูณ10ไปแล้วนะผมขอจำจำแหลมแหลมมาเลยมาเออจำแมวไปดิครับเราไปยังไงต่อเอเอเต็มกราวจังหวะนี้โอ้โหเอโคตรเยอะแต่เอไม่เข้านะเมื่อนะ เสียได้ว่ะนิดเดียวนิดเดียวอู้เอเป็ดมาอีกแล้วเป็ดมาแล้วสวยงามเราไปยังไงต่อเอนี่เอมาแล้วแล้ววายช่องสองอย่างนี้นะมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วไงเจเจช่องแรกว่าไงเจเจกูหายไปไหนวะนะคิวมึงมาทำไมเนี่ย โอ้โหนะเจเข้านี่บอกเลยว่าจังหนับนะครับเมื่อนะเสียดายเสียดายดวดูได้สปินแล้วดูมันได้สปินโคตรเยอะเช็ดเคเอาเรื่องว่ะในฟีในฟีรัวๆเลยนะเมื่อนะทำมันเล่นไปฟีในฟีรัวๆเลยเนี่ย แล้วดูดูมันได้แล้ว โอ้โหถ้าท่านผู้ชมไหนสนใจตามผมเล่นเกมนี้นะ สามารถตามผมมาในเมนให้ปังเหมือนเดิมได้เลยนะครับ ผมมีโปรลับตลอดเช่นเคยนะเมื่อนะ นี่ไงดอกนี้มาแล้วเว้ยดอกนี้มาแล้ว ดูมันได้สปินใหม่แล้วนะ รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมานวนะเพื่อนร้อยสิบสองบาทได้อยู่ว่ะจัดไปเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เนี่ยสปินมาอีกแล้ว ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อฟรีแล้วมั้งในวันเนี้ยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อฟรีแล้วมั้งกำไรประมาณสองสามร้อยนะจังหวะนี้นะอุ้ยแล้วดูมันได้สปินดีอะไรขนาดนั้นนะเอ้ยุณฟรีเนฟรีไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยโอ้โหตัวคูณคูณสิบเจ็ดไปแล้วเมื่อนเจ็กกี้สวยไปไงต่อหลายๆไม่ได้รถเสาโอ้ยเอาว่ะเอมาว่ะเอมาว่ะแล้วไปไงต่อจังหวะนี้ คนละตัวกันกูจะไอหัวเขียวมึงมาทำไมเนี่ยดูสปีเหมือนเข้าเดี๋ยวเมื่อไม่เข้าหดจัดอ่ะโอ้โหคือยังแทบไม่ได้เล่นนอกฟรีเลยนะวันนี้นะเดนเสอร์ของเรานี่ไงวามันยิสวยไงแล้วไปยังไงต่อสิบสิบช่องสองเอมมาทำไมเนี่ยหูยี่สิบไปแล้วเมื่อจับสปินสุดาขอนิดนึงมาแต่หมดกอกซะก่อนนะครับนะ ได้มาทั้งหมด354 บาทนะเมื่อโดยที่ยังไม่ได้ซื้อฟงซื้อฟรีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะ โอเควันนี้ขอพาเป็นเท่านี้เลยละกันนะครับนะคะชอบวันนี้เรา่ก็ไลค์กดแชร์ กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยนะครับ และถ้าใครอยากตามมาเล่นนะเมื่อสามารถตามผมมาในเมนที่ปั๊มหมดไว้ได้เลยนะครับ ผมมีโปรลับตลอดเช่นเคยนะเพื่อนนะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบาย สวัสดีครับ